โนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ในตอนนี้จะเป็นเรื่องแหล่งเรียนรู้ซึ่งมีหัวข้อย่อย 2 หัวข้อคือ 1. กระบวนการดำเนินงานของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ และ 2. แนวทางการใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน กระบวนการดำเนินงานของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ การดำเนินงานของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ จะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดนั้น จำเป็นที่จะต้องอาศัยระบบ และกระบวนการในการบริหารจัดการที่ดี บุคลากรแต่ละฝ่ายจะต้องร่วมมือกัน ดำเนินงานภายใต้แผนงานที่กำหนดไว้ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ศึกษาสภาพปัจจุบัน และวิเคราะห์นโยบายของสถานศึกษา เพื่อนำข้อมูลนั้นมาใช้ในการวางแผน 1.2 การวางแผนงาน หรือการจัดทำโครงการ ตามผลที่ได้จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาปัจจุบัน ในขั้นตอนที่ 1 1.3ดำเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้ทั้งด้านการผลิต และการพัฒนาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ 4. จัดระบบและกำหนดยุทธศาสตร์การให้บริการทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ คือการจัดกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์ ในเชิงรุก เช่น การนำภาพยนตร์เข้าไปฉายในหมู่บ้าน การเชิญชวนเยี่ยมชมกิจกรรมที่วางเป้าหมายไว้ ในลักษณะที่มีรูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการให้บริการในเชิงรับ เช่น การจัดกิจกรรมรอให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามารับบริการตามขั้นตอนที่วางไว้ 5. นิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการและเครื่องมือที่หลากหลาย เช่น การสังเกต การซักถาม การสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน และการนิเทศติดตามแนะนำ 2. โครงสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้และการจัดกิจกรรม อันเกิดจากแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้นั้นจำเป็นที่จะต้องอาศัยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ซึ่งภายใต้ระบบ ก็จะมีขั้นตอนของกระบวนการที่แน่นอน ลำพังเพียงตัวสื่อเพียงอย่างเดียว อาจจะยังไม่ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นที่จะต้องมีการกำหนดระบบ หรือขั้นตอนที่แน่นอนให้กับผู้เข้ารับบริการ ดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องมีโครงสร้างในการเชื่อมโยงกิจกรรมและขั้นตอนต่าง ๆ ในแต่ละส่วน เสมือนเป็นการรับช่วงต่อความรับผิดชอบ และการดำเนินงานเป็นหมู่คณะ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันเป็นเครือข่ายส่งถ่ายไปสู่ผลผลิตที่มีคุณค่า แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้จำเป็นที่จะต้องอาศัยโครงสร้างการบริหารจัดการ ทั้งภายในและภายนอกดังนี้ โครงสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภายในโรงเรียน จะต้องอาศัยฐานข้อมูล ตามสาระการเรียนรู้ และธรรมชาติของกิจกรรม ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการสอนแบบบูรณาการ สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่น และสอดคล้องกับสื่อและบรรยากาศในการเรียนรู้สำหรับแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภายในโรงเรียนนั้น สามารถดำเนินงานได้ในลักษณะที่เป็นเชิงรุก และเป็นแหล่งวิทยาการในเชิงรับได้ โดยส่วนใหญ่มักจะมีลักษณะเป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้แบบถาวร เช่น รูปแบบของศูนย์ต่าง ๆ ในการให้บริการ โครงสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน โครงสร้างแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ภายนอกโรงเรียนในลักษณะนี้ มักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนที่อยู่ภายนอกโรงเรียน โดยมีการประสานสัมพันธ์ในการดำเนินงาน มีการวางแผนงานที่ชัดเจน คล่องตัว และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์เป้าหมายของกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมในแต่ละครั้งนั้นก็จะดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก ซึ่งศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้จะเป็นหน่วยที่ออกแบบกิจกรรม ให้สอดคล้องกับสภาพการหรือธรรมชาติของวิชา 3. ภารกิจของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ การดำเนินงานด้านแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้นั้น เป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาโรงเรียน โดยแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการให้บริการสื่อการเรียนการสอน ทั้งครู และนักเรียน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งในการฝึกอบรมครูในด้านต่างๆ เช่น เทคนิคการผลิตสื่อ การใช้สื่อ การเก็บและบำรุงรักษาสื่อ ตลอดจนการให้คำแนะนำปรึกษาในเรื่องของการวัด และประเมินผลเกี่ยวกับสื่อในรายวิชา หรือกลุ่มประสบการณ์ที่ครูต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งแบ่งภารกิจจำแนกได้ดังนี้ 1. การสำรวจความต้องการในการผลิต การใช้สื่อการศึกษา และการบริการแหล่งเรียนรู้ 2. การประชุมวางแผนการดำเนินงานของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกิจกรรม การเรียนการสอนในโรงเรียน 3. จัดหา ออกแบบ ผลิต และพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และจัดทำเป็นฐานข้อมูลของโรงเรียน 4. ให้การบริการสื่อโดยกำหนดเป็นฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ และฝ่ายวิทยาการ ตลอดจนรวมถึงการฝึกอบรมทางด้านเทคนิคต่างๆ ทั้งการผลิตและการใช้สื่อการศึกษา 5. จัดระบบการเก็บบำรุงรักษาสื่อ และจัดทำเป็นระบบฐานข้อมูลโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 6. ประสานงานติดต่อวิทยากรในการให้การฝึกอบรมแก่ครูในด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีการศึกษา 7. ประเมินและรายงานผลงานการปฏิบัติงานของแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ แนวทางในการใช้แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนสำหรับการดำเนินการในส่วนของกระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนนั้น มีหลักการและขั้นตอนดังนี้ หลักการการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ 1. ยึดถือผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมและเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้อย่างทั่วถึง และมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 2. ยึดกลุ่มเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสมีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมของตนเอง ผู้อื่น และเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้ดี 3. ยึดการค้นพบด้วยตนเอง การเรียนรู้ที่ผู้สอนพยายามจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนได้ค้นหาคำตอบด้วยตนเองนั้น ผู้เรียนก็จะจดจำได้ดี และมีความหมายต่อผู้เรียนโดยตรงก่อให้เกิดความคงทนในการเรียนรู้ 4. เน้นกระบวนการควบคู่ไปกับผลงาน โดยการส่งเสริมให้ผู้เรียน ได้มีโอกาสในการคิดวิเคราะห์ถึงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้เกิดผลงานมิใช่ที่จะมุ่งพิจารณาเพียงผลงานเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เพราะประสิทธิภาพของผลงานก็จะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของกระบวนการด้วย 5. เน้นการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน โดยให้ผู้เรียนได้มีโอกาสคิดหาแนวทางที่จะนำความรู้นั้น ไปใช้ส่งเสริมให้ปฏิบัติได้จริง และติดตามผลในการปฏิบัติ 6. ต้องพัฒนาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด 7. ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยการฝึกทักษะ การใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ การสังเกต การเก็บรวบรวมข้อมูล และการปฏิบัติจริง ทำได้ คิดเป็น และทำเป็น 8. ต้องให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุข สนุกกับการเรียนรู้ สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ บรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นกัลยาณมิตร 9. ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมกับการเรียนรู้ทั้งระบบ 10. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดกระบวนการเรียนการสอน จากครูที่เป็นผู้สอนให้มาเป็นผู้รับฟัง ผู้เสนอแนะ ผู้ร่วมเรียนรู้เป็นที่ปรึกษา สร้างโอกาส สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เป็นนักออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนมีบทบาทมากที่สุด 11. ต้องให้เรียนรู้ในสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิต คือสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวไปสู่ที่อยู่ไกลตัว จากง่ายไปสู่ยาก จากรูปธรรมไปสู่นามธรรมา โดยใช้แหล่งการเรียนรู้เป็นสื่อ ประสบการณ์ชีวิต ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเป็นฐานในการเรียน เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันและการแก้ไขปัญหา 12. ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกจัดกิจกรรมได้เรียนรู้ตามความต้องการ ความสนใจ ความฝ่ายเรียนฝ่ายรู้ในสิ่งที่นักเรียนต้องการ เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 13. ถือว่าการเรียนรู้เกิดได้ทุกที่ทุกเวลา 14. ปลูกฝังสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกสาระการเรียนรู้ ขั้นตอนการจัดกระบวนการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ขั้นการวางแผนก่อนดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ เริ่มตั้งแต่ขั้นการนำเสนอข้อมูลของสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น โดยทั่วไปจะเป็นข้อมูลเรื่องของสภาพแวดล้อม สถานที่และที่ตั้ง ขั้นต่อมาเป็นเรื่องของการตั้งจุดมุ่งหมาย ว่าต้องการที่จะสำรวจเรื่องอะไร และสำรวจเรื่องนั้นเพื่อจะไปศึกษาถึงสิ่งใดต่อไปในท้องถิ่น ขั้นที่ 2 ขั้นการกำหนดเนื้อหาที่จะสอน โดยผู้สอนและผู้เรียน ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมที่ต้องการจะดำเนินการเรียนการสอน เมื่อผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันคัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมแล้ว ก็จะร่วมกันตั้งเกณฑ์ในการพิจารณาถึงสถานที่ที่จะเข้าศึกษา ซึ่งอาจจะมีเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้ คือ 1. ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียน 2. เหมาะสมกับความสนใจของผู้เรียน 3. สอดคล้องกับประสบการณ์เดิม 4. มีความสะดวกปลอดภัยในการเข้าศึกษาสำรวจ จากนั้นร่วมกันวางแผนระเบียบในการเข้าศึกษาสถานที่ 4. วางแผนเรื่องของปัญหาและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น และหาวิธีป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างเข้าทำการศึกษา 3. ขั้นการเตรียมการ โดยอาจจะแบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มๆกกลุ่มละประมาณ 5-6 คน โดยเน้นผู้เรียนที่มีภูมิลำเนาที่อยู่ใกล้เคียงกัน รวมกันเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเข้าศึกษา จากนั้นให้ผู้เรียนในกลุ่มคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มและเลขากลุ่ม ตัวแทนกลุ่มก็จะเลือกสถานที่ที่จะออกสำรวจ มีการเตรียมการด้านของเอกสารข้อมูล และวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการสำรวจ ต่อมาผู้เรียนก็จะประชุมปรึกษาหารือกันภายในกลุ่ม ขั้นที่ 4 ขั้นการดำเนินการระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ หัวหน้ากลุ่มแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้นำในการรับผิดชอบและดูแลกลุ่มของตน เมื่อถึงสถานที่ที่ศึกษา สมาชิกในกลุ่มทุกคน จะต้องแสวงหาคำตอบจากปัญหาที่ได้ตั้งไว้โดยวิธีการของกลุ่ม โดยการศึกษาในภาพรวมจากแหล่งการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม ซึ่งควรมีประเด็นดังนี้ 1. สภาพปัญหา ลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 2. สาเหตุของปัญหา 3. ผลกระทบของปัญหา 4. แนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหา ขั้นที่5 ขั้นการประเมินผลหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ ในระยะที่ 1 คือการประเมินผลทันที หลังจากจบการสำรวจ โดยการให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่ม ส่งตัวแทนออกมานำเสนอ และอภิปรายหน้าชั้นเรียน ซึ่งอาจจะประกอบไปด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้ 1. ปัญหาที่กลุ่มของตนได้รับ 2. วิธีการแสวงหาคำตอบ และ 3. คำตอบที่หามาได้ ระยะต่อมาระยะที่ 2 ผู้สอนและผู้เรียนในแต่ละกลุ่มจะช่วยกันประเมินคำตอบว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใด จากนั้นช่วยกันสรุปภาพรวม พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางที่ควรปรับปรุงแก้ไข และการประเมินผลขั้นสุดท้าย หลังสิ้นสุดการจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ ซึ่งอาจจะจัดในรูปแบบดังนี้ เช่น การจัดเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ที่ได้จากการไปศึกษาในสถานที่นั้นๆ หรือจัดทำเป็นรายงานกลุ่ม